ภายหลังจากศึกในคราวกรุงมิลาแวกเสร็จแล้วจะเห็นได้ว่ากองกำลังของสุนทรจสวนเริ่มขยายอาณาเขต และพระราชจักรออกไปจากฝั่งตอนออกเข้าสู่ฝั่งตอนตกในปีพศ 2136 นี้เองหลังศึกพยาละแวกแล้วกระบวนการทัพหรือกระบวนการต่างๆ เริ่มเปลี่ยนจากการลบทางบกเข้าสู่ทางลบทางน้ำ สิ่งที่เห็นแน่ๆชัดเลย2เรื่องก็คือ 1 เรื่อง แรกคือการใช้กองกำลังทางเรือตัวเด็จพระเรศวรเริ่มมีวิธีการในการขยายพระเขตมาอยู่ที่เพชรบุรีที่เรารู้จักกันในหาด สมเด็จพระนเรศวรหรือหาดเจ้าสำราญ ซึ่งเป็นการเตรียมกองทัพเรือขนาดใหญ่ที่เพชรบุรียกทัพไปขยายอาณาเขตไปทางเขมร และติดต่อการค้ากับโลกตะวันออกทั้งญี่ปุ่น ทั้งจีน ช่วงเวลานี้เองที่พระองค์ยกกำลังทางทะเล ไปตีพยาละแวกได้ในปี 2136 หลังจากนั้นพอปี 2138 กองกำลังของมอญกองกำลังไทยใหญ่ กองกำลังของชาติต่างๆ เข้ามาสอยพักมากมาย พระองค์ก็ได้เริ่มวางแผนว่า ถ้าพระองค์จัดการกับนันทบุเรงในข่าวศึกต่างๆ พระมหาปวราดแล้ว จะขยายอาณาเขตแล้วทำให้ประเทศไทยมีศิลรภาพที่ยาวนานที่สุด ต้องยกกองกำลังทั้งหมดไปตีที่หงสาวดีให้สำเร็จ กระบวนการนี้เองสมเด็จพระนเรศวรจึงได้วางแผนใช้ลำน้ำเพชรบุรีจากกรุงศรีอยา ค่อยๆ เตรียมกำลังกองทัพเรือขนาดใหญ่ที่อยู่ที่ฝั่งตะวันออก ที่หาดเจ้าสำราญทะลุจากหาดเจ้าสำราญเนี่ยเข้าตามลำน้ำเพชรบุรี และจะออกลำแม่น้ำตะนาวสี และจะออกเมืองมะลิดทวายได้ทันที เส้นทางการเดินทัพแบบใหม่ที่พระองค์เชื่อมโยงโลกตอนออกกับโลกตอนตกเริ่มเกิดขึ้น การเดินทัพครั้งนี้ คือการเดินทัพจากกรุงศรียา ออกสู่แม่น้ำเพชรบุรี ทะลุไปสู่กองกำลังสำคัญเมืองมลิตและตะนาวสีและทวาย ควบคุมหัวเมืองมอญทั้งหมด กองกำลังตัวนี้เองห้าวงตั้งทัพใหญ่ แล้วก็เตรียมกองกำลังเรือกองกำลังสินค้า กองกำลังการค้าปาการขนาดใหญ่ไว้ได้อย่างมั่นคงพอเตรียมการก่อกองทัพเรือเสร็จแล้ว พระองค์ก็ยกทัพเข้าไปบุกตีหงสาวดี โดยเอากองกำลังทางเรือเข้าสู่ลำแม่น้ำต่างๆ เข้าสู่สี่เหลี่ยมแล้วก็เข้าสู่หงสาวดี ล้อมกรุงหงสาวดีไว้เป็นเวลา 3 เดือน แต่กลศึกครั้งนี้เองต้องยอมรับว่ากองกำลังหงสาวดีถึงแม้จะพลาดในการลบ ภายนอกประเทศแต่กองกำลังภายในประเทศเองของหุนสาวดี ก็มีความเข้มแข็งมีความป้องกันตัวทั้งทรัพย์สินทรัพย์สมบัติสินค้าประชากรต่างๆ และเส้นทางการค้าต่างๆ ที่ระดมสินค้าต่างๆ เข้ามามากมาย พระองค์ก็ล้อมกรุงหงสาวดีอยู่ 4 เดือน สุดท้ายกองกำลังภายใน เช่นตองอู เช่นเมืองแปรเมืองยะไข่ต่างๆ ก็รวมกำลังลงมาช่วย พงสาวดีจากการป้องกันศึกของสมเด็จพระเรศวร ทำให้พระเรศวรต้องถอยทัพกลับมาในที่สุด ภายหลังจากการบุกหงสวดีครั้งที่ 1 แล้วในปี2142ผ่านไปอีก 4 ปีถัดมาพงก็วางแผนเตรียมกำลังการลบเตรียมผู้คนเหมือนเดิม คือการขยายอาณาเขตทางการค้ายิ่งใหญ่ออกไป ทั้งโลกตอนออกและโลกตอนตก โดยใช้เส้นทางเพชรบุรีมลิตนาวสีและเมืองทวาย เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมกำลังคน ครั้งนี้เองการรวบรวมกำลังคนที่มือหัวเมืองมอน เตรียมกองกำลังเรือกว่า 2 0 0 0 0 0 คน ทัพขนาดใหญ่ที่พระองค์จะเตรียมบุกหงสาวดีอย่างมั่นคงการเตรียมทัพถึง2 0 0 0 0 0กว่าคนเหล่านี้เนี่ยพระองค์วางแผนไว้แล้วว่า 1. มีกองกำลังยักษ์ไข่และกองกำลังของตองอูเข้ามาสวามิภักดิ์และร่วมกับพระองค์ที่จะลบแปลว่าการลบในในปี2142พระองค์มั่นใจแล้วว่า การยึดหงสาวดีครั้งนี้ต้องสำเร็จ เนื่องจากมีกองกำลังช่วยอยู่2-3กองกำลังคือกองกำมอน กองกำลังยักไข่กองกำลังตองอู แต่เหตุการเมืองภายในของพม่าเอง ได้มีกลศึกภายในเจ้าเมืองตองอู แอบจัดการพูดคุยกับเจ้าเมืองมอนและเจ้าเมืองยะไข่โดยเจ้าเมืองตองอู ไปบอกให้เมืองยะไข่ให้ร่วมกันลบและยึดและฆ่านันทบุเรงให้ได้ด้วยกองกำลังคนพม่ากันเอง 2. เข้าไปปลุกปั่นคนมอนที่สนิทกับคนไทยให้เกิดความขัดแย้ง แปลว่าสถานการณ์ในการลบที่เมืองหงสาตอนนี้เนี่ยกองกำลังพระนเรศวรที่บุกเอากองทัพไปเกือบ2 0 0 0 0 0คน รวมกำลังมอนต่างๆ เข้าอย่างเต็มที่แล้ว ปรากฏปัญหาภายในคือพอเข้าไปถึงหัวเมืองมอนแล้วจะยึดหัวเมืองมอนปรากฏว่าหัวเมืองมอนเกิดการแข่งข้อทำให้สมเด็จพระนเรศวรต้องปราบปรามหัวเมืองมอนเกือบ 3 เดือน ช่วงเวลาปราบปรามหัวเมืองมอน3เดือนนี้เอง กองกำลังตองอู ก็หลอกล่อให้นันทบุเรงยกทัพ ออกจากเมืองหงสาวดีแล้วเผาเมืองหงสาวดีไปอยู่ที่เมืองตองอู ขณะเดียวกันก็หลอกให้กองทัพกองกำลังยักษ์ไข่ เข้ามาผลปล้นสะดมสินค้าต่างๆ เผาเมืองทั้งหมดให้ล่าเป็นหน้ากองและขนกองกำลังทั้งหมดออกทางเมืองยักษ์ไข่ แปลว่าการลบขณะนี้เนี่ยสมเด็จพระนเรศวรที่เสียเวลากับการปราบปรามหัวเมืองมอญอยู่ 3 เดือนใครเดียวกันหัวเมืองหงสาวดีถูกยักษ์ไข่เข้ามาตีและเผาเมืองไปสิ้นซาก แล้วก็หลังจากนั้น ก็หลอกล่อให้นันทบุเรงอพยพตัวเองไปอยู่ที่ตองอู ท่ามกลางกระแสทางการเมืองเหล่านี้เองสมเด็จพระสวนยกทัพออกจากกรุงศรีอยาไปแล้ว ได้ใช้หัวเมืองและคนสองแสนกว่าคนต่อจนหัวเมืองมอนเข้าบุกเข้าไปในหงสาวดี ปรากฏว่าหงสาวดีกลายเป็นเมืองล้าง เข้าไปแล้วบ้านเมืองถูกป้นพังพินาศโดยชาวยะไข่ แล้วก็ถูกป้นโดยชาวตองอู แล้วนันทบุเรงก็เอาทรัพย์สมบัติช้างม้าวัวควายและสิ่งต่างๆหนีออกไปเก็บไว้ที่กรุงอังวะ สมเด็จสวนเห็นดังนี้แล้วพระองค์ก็เลยต้องตัดสินใจที่จะบุกต่อไปยึดเมืองตองอูอีกครั้งหนึ่ง แต่การไปครั้งนี้ พระองค์ไม่ได้เตรียมตัวอย่างมั่นคง กองทัพเรือที่เตรียมมาตั้งแต่ทวาย เพื่อจะบุกหงสาวดีเพิ่งเป็นกองทัพเรือขนาดใหญ่ พอเปลี่ยนเข้าสู่ตองอู ต้องเปลี่ยนจากกองทัพเรือ กลายเป็นกองทัพบบก ช้างม้าวัวควาย ที่จะบุกเดินทางเข้าไปสู่เมืองตองอู ซึ่งเป็นเมืองในชายเขา แล้วก็เป็นเมืองในหุบเขา ที่ลาบ การบุกเข้าไปที่เมืองตองอูนี่เอง พระองค์ได้วางแผนกำลังลบอย่างมหาศาลเพราะเมืองตองอูเป็นเมืองใหญ่ แล้วก็สามารถทำคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองอย่างมั่นคงกว้างขวางเหมือนดังทะเล การบุกเข้าไปเป็นความยากลำบากมาก พระองค์ต้องวางแผนโดยใช้ยุทธวิธีสำคัญ 2-3 ยุทธวิธี ก็คือ 1 ต้องเปิดท่อระบายน้ำหรือคลองคูเมืองทั้งหมด ให้น้ำผันออกทั้งหมด ให้เกิดความแห้งแล้ง แต่ความแห้งแล้งตรงนี้เอง ทำให้กรุงตองอูถึงแม้จะแห้งแล้ง พระองค์เองก็ขาดสเสบียงอาหาร เพราะน้ำเป็นลำน้ำใหญ่ที่สามารถหล่อเลี้ยงเมืองในหุบเขาได้ ถ้าทำให้เมืองตองอูอดอยาก กองทัพของสยามเองกองทัพของกรุงศรีอยุธยาเองก็อดอยากเช่นเดียวกัน 2. พระองค์ได้เร่งสแสวงหาทางออก โดยบุกเข้าไปที่กรุงอังวะเข้าไปเพื่อจะหาสเสบียงคลังอาหารต่างๆ เพื่อหล่อเลี้ยงประชาชนทั้ง สยามที่เข้าไปอยู่เกือบ2 0 0 0 0 0คน ที่เข้าไปตีกรุงอังวะในครั้งนี้ ปรากฏว่าที่กรุงอังวะเองไม่มีสเสบียงมีแต่ช้างม้าวัวควายผู้คนอดอยากมีแต่ผู้คนจำนวนมาก ถึงมีเงินทองก็ไม่สามารถจะมาแลกข้าวปลาอาหารต่างๆได้ การล้อมอยู่ที่เมืองตองอูเป็นเวลา2เดือนนี่เอง ทำให้ประชาชนไพ่พลของเสด็จพระเยสวนมีความอดอยาก แล้วก็หิวโหยเป็นจำนวนมาก พระองค์จึงตัดสินใจยุติ สงครามครั้งนี้และเดินทัพกลับกรุงศรีวิยาขณะเดียวกันตองอูก็ถูกล้อมน้ำท่าไม่อุดมสมบูรณ์การเกษตรต่างๆ ไม่มีเพราะถูกไขน้ำทิ้งทั้งหมดทำให้ตองอูก็ไม่มีกองกำลังที่จะตามติดสมเด็จพระเเรศวรได้ ดังนั้นการศึกในเมืองตองอูครั้งนี้จึงเป็นการศึกที่ถือได้ว่ามีชัยชนะในระดับหนึ่งแต่กองกำลังไม่สามารถที่จะเคลื่อนตัวไปสู่ การยึดตองอูได้อย่างชัดเจน